าตอบคำถามเรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตแน่นอนกินยังไงไม่ให้อ้วนพี่ฝนกินชาบูบ้างหรือเปล่าคะพี่ฝนกินหมูกระทะหรือเปล่าคะดูดิพบอายหรือเปล่าเนี่ยมีกล้ามแขนฝนไม่มีพุงเลย แต่มันทรมานมากเลยค่ะสำหรับฝนนะมันไม่ใช่ฝนนะคะ แล้วมันไม่ยั่งยืนมันไม่สดชื่น สวัสดีค่ะทุกคนฝนสนันทชันนะคะ ก็อยู่กับช่องสนันทชันนะคะ ในรายการติดฝน ที่แบบไม่ได้มาถ่ายคลิปนั่งคุยกันแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกัน เพราะว่าวุ่นวายกับการทำงานการเปลี่ยนแปลงอะไรหลาย ๆ อย่างนะคะ แต่วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้กลับมานั่งคุยกันแบบนี้แบบมาใกล้ๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะคิดถึงฝนกันนะคะ ซึ่ง ใครเห็นชื่อคลิปวันนี้แล้วเนี่ยฝนเชื่อว่าตั้งตารอคอยฟังเรื่องราวที่ฝนอยากจะมาตอบคำถาม เรียกได้ว่าเป็นคำถามยอดฮิตแน่นอนกินยังไงไม่ให้อ้วนพี่ฝนกินชาบูบ้างหรือเปล่าคะพี่ฝนกินหมูกระทะหรือเปล่าคะพี่ฝนกินข้าวบ้างนะคะพี่ฝนเต็มไปหมดเลยค่ะสารพันคำถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินรูปร่างน้ำหนักส่วนสูงอะไรอย่างนี้นะคะ วันนี้ก็จะขอตอบข้อข้องใจของทุกๆคนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย เดี๋ยวกันค่ะ ขอเข้าช่วงพักโฆษณาแป๊บหนึ่งค่ะ คือตอนนี้เนี่ย อยากจะอัปเดตว่า มีซีรีส์ในแอปพลิเคชันวิวที่ฝนกำลังติดงอมแงมอยู่มาฝากทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูจริง ๆนะคะ คือพูดถึงชีวิตประจำวันฝนกี่ครั้งเนี่ย มันก็ต้องมีซีรีส์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นคนชอบดูซีรีส์มาก ซึ่งตอนนี้นะคะ เดือนตุลาเนี่ย มี 2 เรื่องที่กำลังฮิตมากๆ ในแอปพลิเคชันวิวนะคะ Tale of the Nine t a l e นะคะ เป็นเรื่องของจิ้งจอกก้าวหางที่ชื่อว่าอียอนค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเทพเจ้าโบราณที่แบบข้ามไปมาระหว่างสองโลกนะคะ เพื่อลงโทษเหล่าสัตว์ประหลาดที่มาก่อความ วุ่นวายให้โลกมนุษย์ค่ะ เขาเนี่ยจึงปลอมตัวย้ายมาอยู่ที่เมืองใหญ่นะคะ แต่ถูกนำจีอาเขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการทีวีเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยตามสืบมาหาความจริงจากเขาให้ได้ เพราะรู้สึกว่า เฮ้ย มันมีอะไรบางอย่างไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องที่สองนะคะ ซอมบี้ดีเทคทีฟอันนี้คือแบบพระเอกของเราเนี่ยเขาเป็นซอมบี้เขากลายเป็นซอมบี้ประมาณ 2 ปีแล้ว แล้วเขาก็จำเรื่องตอนที่ตัวเองเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยเขาก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ย เขาอยากรู้มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น ก็เลยเปิดสำนักงานนักสืบค่ะ คุณซอมบี้เป็นเจ้าของสำนักงานนักสืบ แล้วก็ใครที่อยากจะสืบเรื่องราวอะไรเนี่ยเขาก็ทำให้รวมถึงสืบเรื่องตัวเองไปด้วยค่ะ เป็นซีรีส์เกาหลีภาคไทยที่แบบตอนนี้ต้องดูจริงๆนะคะ ในแอปพลิเคชันวิว คำถามข้อแรกเลยนะคะ ที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากๆ พี่ฝนสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่คะก็สำหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะ สูง 157 ค่ะเดี๋ยวหน้ามันจะสูงขึ้นไหมล่ะก็ไม่ ก็คือสูง 157 นะคะ น้ำหนักเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงค่ะ ตามการที่เพื่อนชวนออกไปกินเยอะไหมช่วงนี้ ซึ่งตอนนี้ฝนหนัก 40 ทวนค่ะอย่าเพิ่งตกใจไปค่ะ คือที่บ้านฝนเนี่ยเป็นคนตัวเล็กมาก ๆค่ะ ตอนนี้คุณแม่ฝนอายุ 66นะคะ หนักประมาณ 47 ค่ะ คือที่บ้านเนี่ยเป็นไซส์นี้หมดเลยค่ะ ทุกคนในบ้านฝนก็จะหนักเท่า ๆ กันดังนั้นพอฝนทานอะไรเข้าไปนะคะ มันก็จะออกชัดมากๆ โดยเฉพาะ ที่หน้าค่ะ หน้าฝนเนี่ยพูดเลยว่าทุกคนจะทักก่อน ถ้าแบบฝนน้ำหนักขึ้นทำไมแก้มหนักจังเนียงออกดูบวมม ืออาหารทั้งหมดที่ฝนทานเข้าไปเนี่ยแหละค่ะมาขึ้นที่หน้า ปัญหาฝนคือที่ไหนอีกช่วงลำตัวค่ะ คือเราเป็นคนตัวแคบด้วยค่ะ เวลาทานอะไรเนี่ยกลายเป็นแพนด้าช่วงกลางตัวเนี่ยจะมีไขมันสะสมต่างๆนานาแต่ข้อดีนะคะก็คือฝนเนี่ยเป็นคนที่ทานอะไรแล้วไม่ลงแขนเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็จะแบบดูดิป๊อปอายหรือเปล่าเนี่ย กล้ามแขนส่วนขาก็ไม่ค่อยลงค่ะ แล้วโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่น้ำหนักลงนะคะ ขาจะเล็กกาอเป็นอันดับแรก แต่ที่ไม่ลงเลยนะคะก็คือหน้าหน้าไม่ลงแล้วก็ช่วงตัวเนี่ยลงยากมากๆๆๆๆๆๆ คะซึ่งฝนเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดที่มั่นใจไม่มั่นใจต่างกันถูกไหมคะ อย่างฝนเนี่ยหน้าเนี่ยเราก็จะสามารถแบบพบแพทย์ต่างๆได้ ช่วงตัวเราก็จะสามารถพลางได้บ้างนะคะเพราะแขนขาเราเล็กใช่ไหมเราก็จะเออใส่สายเดี่ยวสายเปิดไหลเราก็ยังโอเคอยู่อ่ะฝนจะบอกนะคะว่าฝนเคยทดลองทำอะไรมาบ้างเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักในบางช่วงที่แบบกินเยอะเกินไปมีดังนี้ค่ะ อย่างแรกกินคลีน กินทุกมือเป็นเดือนเดือนมันทรมานมากเลยค่ะสำหรับฝนอะคือบางคนอะเขามีวินัยแล้วเขาสามารถทำได้ใช่ไหมคะแต่ มันไม่ใช่ฝน ฝนคนพบว่ามันมันมันไม่ใช่ฝนนะคะ แล้วมันไม่ยั่งยืน มันไม่สดชื่น มันมูดี้กับทุกๆ อย่างเลย อย่างที่ 2 นะคะ IF ค่ะ หลายๆ คนเนี่ย คงได้ยินคำว่า IF คือ intermittent fasting ซึ่งฝนตอนนั้นฝนเลือกช่วงเวลาเป็น feeding time อะหรือเวลาที่ทานข้าวได้เป็นเที่ยงถึง2ทุ่มนะคะสมมติฝนตื่น6โมงเพื่อไปทำงานเนี่ยก็จะกินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะคะ แล้วก็รอเที่ยงทานข้าวเที่ยงเนี่ยก็คือทานแป้งให้น้อยลง แล้วก็เน้นเนื้อสัตว์ แล้วพอตกเย็นหลังสองทุ่มเนี่ยห้าม างทานว่าจะทานมื้อเย็นแล้วระหว่างมื้อไม่ทานร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะนะคะ จากที่เรามีพุงเนี่ยเรามีท้องน้อย เรารู้สึกว่าแบบมันบวมๆอ่ะมันหายค่ะ มันลีนมาก แต่ฝนรู้สึกว่ามันไม่พอสำหรับการใช้พลังงาน ฝนคือฝนถ่ายละครเนี่ยหกโมงถึงสี่ทุ่มค่ะพอหกโมงเช้าไม่ได้กินข้าวเช้าก็จะแบบเบลอไม่สดชื่น ไม่มีพลังงาน อ่ะพอเที่ยงกินมันก็จะโหยอ่ะฝนก็จะทานเยอะ แล้วพอเย็นสองทุ่มเรายังไม่เสร็จงานมันก็โหยอีกแล้วอะค่ะ ฝนทำอยู่ประมาณ 2 อาทิตย์ ฝนไม่มีพุงเลย แต่ฝนฝนทรมานฝนอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถอยู่กับอะไรที่ฝืนใจตัวเองได้นานๆ มีใครเคยไปเหมือนฝนบ้างคะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเราต้องไปกินช็อกโกแลตที่ชอบกินไอติมที่ชอบกินต้องงดให้หมดมันกินไม่ได้ มันกินแล้วมันรู้สึกผิดมากๆ แล้วแบบแพนิคไปหมดเลยเียแล้วฝนไม่ชอบตัวเองที่เป็นช่วงเวลานั้น ั้นดังนั้นฝนทำไม่ได้ ถัดมาฝนพยายามกินโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ แล้วก็กินเว ปรากฏว่ากินเยอะเกินค่ะ ออกน้อยไป บวมเป็นลูกหมีเลยค่ะ จนทีมงานทักว่าแบบต้องไปลดน้ำหนักนะซึ่งนั้นฝนไม่ได้น้ำหนักเยอะนะคะ ก็ประมาณ 42 แล้วคือเวเนี่ยมีส่วนผสมของนมใช่ไหมคะ มีส่วนผสมของเดลี่โปรดักพอกินเวโปรตีนในปริมาณหนึ่งเนี่ย ก็ทานข้าวไม่ลง ตกดึก หิวนอนก็ไม่หลับตื่นมาก็แบบปวดหัวมันมันกดดันตัวเองไปหมดเลยค่ะ ก็เลยไม่สำเร็จทำอาหารเองที่บ้านก็ไม่สำเร็จค่ะ เพราะว่าฝนไม่มีใจพอ ที่จะตื่นมาทำอาหาร หรือเตรียมอาหารตั้งแต่เมื่อคืน หรือไปช็อปพืชผักผลไม้ เพื่อทำเมนูประหลาดประหลาดไม่ให้เราเบื่อ คือฝนไม่ประสบความสำเร็จ ดูเป็นคนหยอกแย่ใช่ไหมคะแต่จริง ๆแล้วมันไม่ใช่เราค่ะ แต่ฝนกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เป็นเราเนี่ยมันจะอยู่ได้จริงและก็อยู่ได้นานมาฟังกันค่ะว่าฝนทำอะไรในทุกๆ วันนี้ ฝนถึงกินอาหารได้ แล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขค่ะ นก็ได้ค้นพบตัวตนของฝนนะคะ ว่าฝนต้องการทำอะไรที่ทำได้ในระยะยาว และทำได้จริงตลอดชีวิตนั่นก็คือการลด ละ แต่ไม่เลิกนะจ๊ะเช่นนะคะ การทานน้ำหวานเริ่มที่ชานมไข่มุกของโปรด ตอนนี้ฝนก็ลดลงนะคะ เป็นเดือนละ 1 แก้วค่ะ โดยที่เวลาสั่งชานมไข่มุกนะคะ จะกระบอกเขาว่าน้ำตาล 0%หรือวันไหนแบบโอ้อยากกินหวานๆ ก็จะ 25%ค่ะ ถัดมาน้ำมัดลมนะคะ จะทานเฉพาะวันที่ไปออกกองแล้วร้อนมากๆมากๆจริงๆจะทานวันละไม่เกิน 1 แก้วค่ะ ซึ่งใน1สัปดาห์ฝนจะทานน้ำมัดลมประมาณไม่เกิน 2 ครั้ง แล้วมีอะไรอีกที่ทุกคนชอบกินกัน พวก น้ำขวดขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หวานอะ่ะเราก็จะทานน้อยลง เราเลิกไม่ได้คือเราเป็นคนรักการดื่มของหวาน การกินเค้กการทุกอย่างคือฝนรักอะ่ะทำได้แค่ลดนะคะ ฝนเลิกไม่ได้เด็ดขาดพูดถึงเรื่องน้ำนะคะฝนจะทานขวดใหญ่ วันละ2ขวดค่ะ ก็จะจิบไปทั้งวันเลยแต่จะตั้งไว้เป็นขวดเลยว่าเนี่ยสขวดเนี่ย ต้องกินให้ได้ เพราะว่าทานถึงแล้วมีประโยชน์กับร่างกายจริงๆ คือผิวดี สดชื่นไม่ปวดหัวง่ายค่ะ อันนี้คือมันลดความโหยลงด้วย ไปกินชาบู หมูกระทะ ฝนกินจริงแต่ฝนพยายามกินผักตามนะคะ แล้วก็ไอ้ตรงที่มันไม่ไหม้ก็เขียนมันออกไปหน่อย คือเราสามารถออกไปแฮงเอาท์ได้ ออกไปทานข้าวทุกทที่ที่เพื่อนฝนชวนไปนะคะ ร้านอาหารแบบไหนฝนไปได้หมดเลยค่ะ แต่ฝนจะดูปริมาณค่ะเช่นวันนี้กินโหดมากวันถัดมาเมื่อเย็นอาจจะเปลี่ยนเป็นสลัดสลับกันไปกันมาอย่างนี้บ้างแล้วมันจะทำได้ทุกวันอย่างระยะยาวโดยที่เราไม่ฝืนค่ะ ทุกวันนี้ฝนลดปริมาณข้าวลงคือจริง ๆ แล้วชอบทานข้าวมากใช่อาหารตามสั่งข้าวเยอะๆมมันแบบ มันฟินมากเลยปะกินกะเพราไข่ดาวกับข้าวช้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันแบบใจหนูอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือต้องลดข้าวลงแต่ เอ็กซ์ตร้าเนื้อสัตว์แล้วฝนรู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้มันอยู่ได้จริงในทุกๆ วัน แล้วฝนไปกับเพื่อนในทุกที่โดยที่แบบเพื่อนไม่บ่นว่าโอ๊ยไม่ออกมาเลยอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือฝนมีพลังงานมากๆในแต่ละวันฝนรู้สึกสดชื่น มีเเอนอร์จีตลอดทั้งวัน แล้วมูดไม่สวิงแต่อันนี้คือฝนแต่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องไปลองหาวิธีการดูค่ะว่าตัวเราเนี่ยอยู่กับอะไรได้นานใครแบบโอ๊ยเราเป็นสายกินเหมือนกันรักการกิน อันนี้ก็เป็นอีกหนทางนึงนะคะ แต่เราก็จะต้องออกกำลังกายด้วยค่ะ ซึ่งฝนก็ทำแอคทิวิตี้แล้วก็ออกกำลังกายหลายๆ อย่างนะคะ ดังต่อไปนี้ มาในพาร์ทของการออกกำลังกายนะคะ ซึ่งฝนเนี่ยกำลังกายหลายวิธีมากๆ อย่างที่ง่ายที่สุดเลยนะคะ ที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายมีเสื่อโยคะ สักผืนที่บ้านนั่นก็คือ การเปิดคลิปใน YouTube ค่ะ แล้วก็ทำตามคลิปนะคะ ประมาณวันละ 2 คลิปก็ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีนะคะ มันไม่เหนื่อยเกินไปแล้วเราจะทำได้อย่างมากค่ะ คือให้ได้ทำอะคะ่ะให้ร่างกายมันได้ขยับเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงทีลเล็กเทียน้อยอาจจะไม่เห็นผลเร็ว แต่มันก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำให้ ไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้น ถัดมานะคะ กิจกรรมใหม่ที่ฝนค้นพบก็คือการขี่ม้าค่ะฝนรู้สึกว่าคนขี่ม้าเป็นแล้วมันเุ้ยมันสวยจังเลยมันเท่จังเลย เรายังไม่เคยทำ แล้วมันเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถฝนค่ะฝนรู้สึกว่าเอาละฝนจะไปลองเรียนขี่ม้าดูแล้วพอไปเรียนครั้งแรกก็ติดใจเลยค่ะก็เลยซื้อคอร์สไว้ตอนนี้อีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่า เป็นการออกกำลังกาย บวกกับเป็นแอคทิวิตี้เนี่ยนะคะ ก็คือการขี่ม้าค่ะ ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยตกประมาณ 1,500 บาทนะคะสำหรับใครที่ซื้อเป็นครั้ง แล้วก็ที่เรียนขี่ม้าเนี่ย มีหลายที่มากๆ อย่างฝนเรียนที่เดอะเฮแต่ก็จะมีที่ตรงบางนาลังสิตนะคะ ใครใกล้ไหนก็ Google เอาเลย อันนี้ฝนก็จ่ายเงินเรียนเองนะคะ ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใด ๆ ค่ะ ถัดมาปีนหน้าผาจำลอง ค่ะเขาเหมารายวันนะคะ รวมค่าอุปกรณ์ประมาณ 600บาท ะปีนขึ้นปีนลงปีนจนเมื่อยมือไปหมดเลยค่ะ มันจะได้ช่วงตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้นะคะ แต่ว่าฝนนะเก่งไปทั้งตัวเลยเก่งตั้งแต่คอบ่าไหลลงไปถึงเท้าเลยค่ะ ก็สนุกค่ะเป็นกิจกรรมที่เรียกเหงื่อได้มากเพราะว่าพี่ที่เขาดูแลเนี่ยก็บอกว่าให้ปีนขึ้น แล้วอยากได้แข็งแรงเนี่ย ให้ปีนลงมาด้วย โอ้โหล้าวล่างแบบตัวแตกของจริงเลยล่ะค่ะ ส่วนถัดมาที่เชื่อว่าฮิตมากๆเลยนะคะ ให้ไปวิ่งถามจริง เบื่อไหม ฝนเบื่อการวิ่งที่สุดในโลกเลยค่ะ แต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่เบื่อมากจริงๆ ดังนั้นทุกครั้งที่ฝนวิ่งอ่ะฝนจะต้องเอาโทรศัพท์ไปตั้งเพื่อหาอะไรดู ซึ่งช่วงนี้ก็คือต้องดูซีรีส์เกาหลีค่ะ แล้วถามว่าเวลาดูซีรีส์เกาหลีธรรมดาเนี่ยปวดตาไหมคะคุณ จ้องไปเถอะค่ะ ซับไตเติลวิ่งไปตามันก็ลายใช่ไหมคะวิ่งวิ่ง มองมองซับ แล้วก็แบบ โอ๊ย ปวดหัวขึ้นไส้มาก แต่ตอนนี้คือมีทางออกเพราะว่าผลดูซีรีส์เกาหลีภาคไทยนะคะ ในแอปพลิเคชันวิวที่เดือนตุลานี้ดูฟรี5 เรื่องได้แก่ Touch Your Heart Her Private Life Love in the Moonlight Partner for Justice 2 Dr. John และที่โหดไปกว่านั้นนะคะ มีซีรีส์เกาหลีภาคอีสานคือมันคักมากเลยค่ะ ได้อัธรสจริงๆ อยากให้ไปลองดูกันนะคะ พูดเลยว่าให้มันตื่นเต้นมากๆ เลยค่ะ ไปลองดูก่อนแล้วมาบอกฝนว่าอาการมันเป็นยังไงคะคุณผู้ชม อย่างนี้เลย ซึ่งเวลาที่วิ่งนะคะเทรนเนอร์ฝนบอกว่าถ้าคุณวิ่งเร็ว มันจะได้ความอึดหมายความว่าร่างกายเราจะแข็งแรงได้ความแบบอึด ทนแต่ถ้าอยากจะเบิร์นไขมันนะคะ เราต้องดูตามช่วงอายุและฮาร์ดเรทค่ะ คือเราเนี่ยต้องหาความชอบตัวเองอย่างฝนรู้ว่าฝนเป็นคนชอบท้าทายดังนั้น การที่อยู่กับพีทีแล้วพีทีบังคับให้ทำนี่ทำนู่นทำโน่นฝนสนุก แต่ถ้าฝนอยู่ยิมคนเียฝนแบบ อ่อนโยนอะไรเงี้ยฝนทำไม่ได้ แต่ถ้าวิ่งก็ต้องดูซีรีส์ไปด้วยแอปพลิเคชันวิวนะคะที่ฝนพูดถึงบ่อยๆเขาพูดเลยว่ามีซีรีส์เกาหลีภาคไทยมากที่สุดณตอนนี้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันวิวซึ่งตอนนี้เขามีโปรแกรมพิเศษค่ะ ก็คือวิวแจกทองทุกสัปดาห์ ยิ่งวิวมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะ มาดูกติกากันเลยค่ะว่าเอ๊ะต้องทำยังไงกับโครงการนี้นะคะ ไปดูค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะง่าย ๆเลยค่ะ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Official Line Account นะคะ v i u underscore t h ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ล็อกอินเข้าระบบ l ล n e เพื่อเข้าดูซีรีส์หรือรายการผ่านแอปพลิเคชัน View เท่านั้น แล้วก็ใน 1 วันนะคะ ต้องดูให้จบอย่างน้อย 1 คลิปเพื่อรับ1ทิกเก็ตนะคะสำหรับ1ทิกเก็ตเนี่ยจะรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลังจากนั้นนะคะระบบทำการอัปเดตทิกเก็ตให้ผู้ร่วมลุ้นรางวัลทราบค่ะทุกวันอังคารเวลา 19.00นาฬกาค่ะหรือว่าทุ่มหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยจะจับรางวัลและประกาศผลผู้โชคดี ทุกวันพฤหัสเวลาเที่ยงตรงค่ะ ผ่านทาง Line View Official Account แล้วก็โซเชียลต่างๆ ของวิวนะคะ แต่สำหรับใครที่เป็นสมาชิกวิวพรีเมียมเมมเบอร์นะคะ จะได้ทิกเก็ตคูณ 2 ในทุกๆ คลิปที่ดูต่อ 1 วันเลยค่ะ ก็ใครยังไม่มีแอปพลิเคชันวิวนะคะ ก็รีบดาวน์โหลดกันมาเลยค่ะ V ยูอ์าเว่์วิวนะคะ ก็นี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ฝนเล่าไปค่ะเกี่ยวกับ คำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดนะคะ ฝนก็ตอบแบบละเอียดเท่าที่ฝนตอบได้นะคะ แต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ ฝนจะตอบเท่าที่ฝนมีประสบการณ์ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะ อย่าลืมไปร่วมลุ้นรางวัลกับแอปพลิเคชันวิวด้วยนะคะ See you ค่ะ บ๊ายบาย